ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอร์สเรียนออนไลน์วิชา การสร้างเว็บไซต์ผ่านนิตอิเล็กทรอนิกส์ตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์ครูชื่อดรสุภัชนันวรรณภู ทำหน้าที่เป็นผู้สอนหลักในรายวิชานี้ค่ะ ในคอร์สนี้ ทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนที่สำคัญ ในการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อประกอบธุรกิจออนไลน์ รวมไปถึงเทคนิคในการบริหารจัดการร้านค้าของคุณให้มีประสิทธิภาพค่ะ ส่วนผม ดร ทวัฒพงศ์พิทักษ์จะช่วยเพิ่มเติมความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบกราฟิก สำหรับนำไปสร้างเว็บไซต์เพื่อให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกใช้สี การเลือกใช้ตัวอักษร และการออกแบบโลโก้ครับ นอกจากนี้ในส่วนของเทคนิคด้านโปรแกรม ยังมีอาจารย์ดรนโรดม และอาจารย์ธีรศักดิ์จะมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับ HTML5 CSS3 Joomla และ VirtualMart ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณทรงพลังมากยิ่งขึ้นครับ ใช่แล้วค่ะ รายวิชานี้จะช่วยให้คุณมีความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎี และได้ทดลองฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจออนไลน์ เท่าแก่น้อยคนต่อไปอาจเป็นคุณ เพราะคอร์สนี้สร้างมาเพื่อคุณ ไปเรียนกันเลยครับ